YouTube Story Conspiracy Theory หรือว่าเรื่องราว YouTube ทฤษฎีสมคบคิดบทที่หนึ่งมนุษยชาติ ชมแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องใหม่ของเราด้วยนะครับ s n g UFO ช่องสองจะชม Conspiracy Theory บทที่หนึ่ง 我们的事业。 นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งณปัจจุบันนี้ มนุษยชาติเฉกเช่นพวกเรา ก็ยังคงทะนงตัว และมั่นใจว่าตัวเองนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถอยู่รอดได้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ แม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันเองยังรู้สึกขยะแขยง กับแนวคิดในลักษณะนี้ ทฤษฎีที่ว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนนั้น วิวัฒนาการมาจากมนุษย์หวานนอนความเป็นจริงแล้ว แนวคิดและทฤษฎีนี้คือทฤษฎีที่คนรับใช้ของผู้ที่เสนอแนวคิดหลอกลวง เนื่องจากสงสารที่เจ้านายตัวเอง เอาแต่ขุดหาโครงกระดูก จนนำเอาโครงกระดูกของลิงมาฝังเอาไว้แทน จนกระทั่งเจ้านายของเขาขุดพบเจอ และสรุปว่านี่ก็คือบรรพบุรุษของโฮโมเซเปียน ส่วนตัวของผมแล้วการนำเสนอแนวคิดนี้คือการนำเสนอที่สิ้นคิด ไร้ภูมิปัญญา และไร้ซึ่งจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์หน้าละอายโดยแท้บนความหยิ่งผยอง ที่บอกว่าตัวเองนั้น คือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา สิ่งมีชีวิตเดียว ในจักรวาลนนี้กลับนับถือมนุษย์วานอนว่าเป็นญาติสนิท ในทฤษฎีสมคบคิดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยชาตินั้น ก็ยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนักบินอวกาศยุคโบราณ ที่ถูกเสนอโดยเอริกวันโฮเกนในขณะที่เขายังเป็นวัยรุ่น และเขียนบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้กับนิตยสารแห่งหนึ่งเอริกวอนไฮเกนรู้สึกทึ่งและประหลาดใจกับสิ่งก่อสร้างรวมถึงปฏิมากรรมยุคโบราณ ที่เขาคิดว่ามนุษย์ในยุคโบราณ ไม่น่าจะสามารถทำสิ่งนั้นขึ้นมาได้ น่าจะมีอะไรบางอย่างหรือเทคโนโลยีบางอย่าง หรือไม่ก็ใครสักคนช่วยพวกเขาคนที่มีความรู้ความเจริญรุ่งเรือง มาช่วยเหล่าบรรดา มนุษย์ยุคโบราณเหล่านั้น สร้างปฏิมากรรมเขาสรุปว่า มนุษย์ต่างดาวยุคโบราณ ได้มาเยือนโลก และช่วยเหลือมนุษย์ยุคโบราณเหล่านั้น นอกเหนือจากการช่วยเหลือมนุษย์ต่างดาวยุคโบราณก็ยังตัดต่อพันธุกรรมจนทำให้เกิดมนุษยชาติ หลากหลายเผ่าพันธุ์แต่ที่หลักๆ ก็คือ 4 เผ่าพันธุ์หลักที่เราสามารถสังเกตดูได้ในยุคปัจจุบัน ตามแต่ละทวีป พูดง่ายๆก็คือมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ทำตัวเป็นพระเจ้า หากเราอิงตามหลักศาสนา YouTube Story Conspiracy Theory ทฤษฎีสมคบคิดบทที่ 1 มนุษยชาติ ทั้ง 4เผ่าพันธุ์ และอีก 2เผ่าพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ติดตามชมได้ในตอนหน้า